ดีค่ะ วันนี้พบกับอาจารย์จิตุสาคันทองหรืออาจารย์แอมนะคะ เนื้อหาในสัปดาห์นี้ เราจะมาดูกันว่าผลตอบแทนและหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม คืออะไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่ผลลัพธ์ และมูลค่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกของวันนี้เราจะมาทำความรู้จักผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนกันค่ะ หลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่าผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเรียกว่า ROI ซึ่งมาจากคำว่า Return on Investment บริษัทโดยทั่วไปที่พุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงาน ย่อมต้องการรู้ว่าการลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปนั้น สามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาจากการลงทุนได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ ROI จึงเป็นการคำนวณอัตราส่วนของกำไรจากการลงทุน กับต้นทุนที่เกิดขึ้น หรือเงินลงทุนที่เราได้ลงทุนไปแล้วนั่นเอง ยิ่ง ROI มีค่าสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงว่ามีความคุ้มค่าจากการลงทุนมากเท่านั้น แล้วผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคืออะไร ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเรียกว่า SROI มาจากคำเต็มว่า Social Return on Investment ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่มีเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จากหนังสือคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ได้ให้ความหมายของคำว่าผลตอบแทนทางสังคมไว้ว่า หมายถึง การนำผลลัพธ์ด้านสังคมหรือ Social Impact ด้านต่าง ๆ ที่กิจการสร้างขึ้น มาคำนวณหามูลค่าที่เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงาน เพื่อดูว่ากิจการสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ต่อเงิน 1 บาทที่ได้ลงทุนไปอาจกล่าวได้ว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือสภาพทางเศรษฐกิจเสมอไป แต่เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนทางสังคมประกอบกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงอาจอยู่ในรูปแบบของผลตอบแทนที่ส่งผลต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้ ขึ้นอยู่กับพันธกิจของกิจการ หรือความเชื่อมโยงของกิจการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผลตอบแทนทางสังคมจึงเป็นการเน้นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างของผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้น เช่นชาวบ้านหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับหลักการเกษตรธรรมชาติ โดยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อการประกอบอาชีพปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ผลตอบแทนทางสังคมที่ชาวบ้านได้รับจากการหมักปุ๋ยไว้ใช้เองคือ การลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่เหลือจากการใช้ สามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ ในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จะช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในแหล่งดินและแหล่งน้ำ จากการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีคุณภาพสูง ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ การคำนวณผลตอบแทนทางสังคมนั้น เป็นการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่ได้รับ กับต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือเงินลงทุนนั่นเอง เราสามารถคำนวณได้จากมูลค่าปัจจุบันของผลลัพธ์ทั้งหมด หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมดค่ะ โดยอัตราส่วนที่ได้เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ต่อมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1 บาท ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนที่ได้จากการคำนวณคือ 4ต่อ1จะหมายถึง เงิน 1 บาทที่ได้ลงทุนไป สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนได้ 4 บาท ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ก็ล้วนแต่เป็นการวิเคราะห์ที่สำคัญ ที่กิจการต้องศึกษาว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานนั้น คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปหรือไม่ นอกจากนี้ผลตอบแทนทางสังคมที่ได้ ยังสามารถนำไปเปรียบเทียบกับกิจการเพื่อสังคมอื่นที่ทำธุรกิจคล้ายกัน หรือประเภทเดียวกัน เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกิจการของเรามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากผลลัพธ์ที่ได้มีมูลค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกิจการอื่น กิจการควรพิจารณาปรับปรุง หรือวางกลยุทธ์เพิ่มเติม เพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แข่งขันได้ จะเห็นได้ว่าการพิจารณาถึงผลตอบแทนทางสังคม เป็นสิ่งที่กิจการต้องตระหนักถึง และนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป การวัดผลตอบแทนทางสังคมนั้น ไม่จำเป็นต้องวัดหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำได้หลายช่วงเวลา เช่น ก่อนที่จะเริ่มลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถรับรู้ถึงปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ก่อนเริ่มดำเนินงาน ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ กิจการสามารถวัดผลตอบแทน เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้นได้ หรือภายหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น กิจการสามารถศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าของเงินลงทุนที่เกิดขึ้น แล้วบุคคลกลุ่มไหนบ้างที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคม แน่นอนว่าบุคคลกลุ่มแรกก็ต้องเป็นกิจการหรือผู้ประกอบการเพื่อสังคมเองที่จะได้รับประโยชน์จากการประเมินผลตอบแทนนี้ เพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ นอกจากนี้ยังดูถึงความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นต่อเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไปอีกด้วย หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลต่อการประเมิน กิจการก็สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตได้ ในส่วนขององค์กรแสวงหากำไรนั้น ก็สามารถใช้ผลตอบแทนทางสังคม เพื่อดูผลลัพธ์จากโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรได้จัดขึ้น ในรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR นั่นเอง เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นเป้าหมายขององค์กร รวมถึงเป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ได้จ่ายไปกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ต่อมาคือ ภาครัฐหรือผู้สนับสนุนทางการเงิน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากความก้าวหน้า ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อตัดสินใจว่า โครงการดังกล่าวคุ้มค่าควรที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินต่อไปหรือไม่ กลุ่มสุดท้ายคือภาควิชาการ ซึ่งรวมถึงผู้ดำเนินนโยบาย โดยบุคคลกลุ่มนี้จะใช้ข้อมูลผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้ว จากนั้นจะนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายสืบเนื่อง หรือนำไปเปรียบเทียบทางเลือกในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป มาถึงตรงนี้ทุกท่านคงรู้จักผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนหรือ SROI มากขึ้นแล้ว หัวข้อต่อไปเราจะไปดูหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคมกันค่ะ Thank you.